พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนการพัฒนากระบวนการแปรรูปหน่อไม้ ระดับชุมชนในพื้นที่ดอยตุง ไม้ไผ่เป็นพืชอเนกประสงค์ชนิดหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่ดอยตุง และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ซึ่งชาวบ้านนิยมใช้ประโยชน์จากหน่อและลำ ทั้งด้านการอุปโภคและบริโภค ดังนั้นหากมีการจัดการที่ดีและมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ชาวบ้านก็จะสามารถใช้ประโยชน์และสร้างอาชีพจากป่าไม้ไผ่ได้อย่างยั่งยืนครับ สวทชสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวงพัฒนา อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ โดยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาเครื่องหั่นหน่อไม้แบบแผ่นและแบบเส้น ขนาดกำลังการผลิตขั้นต่ำ700กิโลกรัมต่อชั่วโมง ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต ลดการใช้แรงงานคน และลดต้นทุนการผลิตในแต่ละวันได้มาก นอกจากนี้ ยังได้ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาช่วยพัฒนาเตาอบแห้งหน่อไม้ โดยดัดแปลงจากเตาอบลำไยทำให้ได้หน่อไม้อบแห้งที่มีความปลอดภัย จึงช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการอบแห้งหน่อไม้ ลดความเสียหายที่เกิดจากจุลินทรีย์ในระหว่างการเก็บรักษา สนับสนุนเทคโนโลยีโดยสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000